ประโยค hier à Central Festival แปลว่าเมื่อวานนี้ที่เซ็นทรัลแฟสติวัล เป็นคำตอบของคำถาม c'était quand et où ที่แปลว่าเมื่อไหร่และที่ไหนคำว่า hier เป็นคำวิเศษบอกเวลา แปลว่า เมื่อวานนี้ เมื่อใช้คำวิเศษตัวนี้ซึ่งมีความหมายเป็นอดีต กริยาที่ใช้ต้องผันรูปให้ถูกต้องตามการที่กำหนดโดยวิเศษนั้นด้วย ซึ่งก็คือการอดีต ประโยค OK veuillez remplir ce formulaire แปลว่า โอเค ช่วยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความนี้ด้วยครับคำว่า veuillez เป็นรูปกริยาที่ใช้ในมาลาคำสั่งของกริยารูปเดิมคือ vouloir แปลว่าต้องการ ในภาษาไทย ไม่ใช้คำสั่งว่า จงต้องการ แต่จะใช้กริยาตัวอื่นแทนเช่นช่วยคำว่า remplir เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่า เติมกรอบหรือทำให้เต็มคำว่าสเป็นคำคุณศัพท์ช่วยชี้เป็นเพศชายเอกพจน์ เพื่อใช้กับคำนามเพศชายเอกพจน์โดยเฉพาะแปลว่านี้คำว่า formulaire เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์แปลว่า แบบฟอร์มคำว่าแบบฟอร์ม ในภาษาไทยอาจจะแทนคำว่าฟอร์ม ด้วยคำนามเช่นใบสมัคร ในกรณีนี้จะหมายถึงใบแจ้งความ